แต่ผานต้องกับเราร่าง้องมีบ้านของจน สุดปัญญา เพราะว่าผมจนต้องจากหน้ามนเมื่อคนเสียใจมาสู่ขอเพราะเมื่อก็มีทำงานทำงปีระวังมีผู้เชยแต่อกเอ๋ยต้องหนักช้ำตรงหวังไว้ไม่สมผมมีเงินไม่พอก็ตาจะร้ายข้างต่างหลายเมื่อแม่ยายยิ้มเชยคงเธอ ยผมพายผมกินต้องดำแดดดิน เพราะถูกกินคือนายบนคนหายแม่ยายยังอยู่ จะให้หนาเดินต้องมีแทนก็ตาจังหวะระบมต่อเนื่องเลยละกันกับผลงานเพลงผู้ช่วยผู้ใหญ่ កែមអង្គារយបង